女士您好，欢迎来到我们的酒店。您好，我已经在线预订了一间双人间，住四晚。您有您的预订凭证吗？当然，在这里。好的，是在 Agoda 上预订的，一间双人房，住四晚。所以您们将在十二月二十六日离开，对吗？ สำหรับบทเรียนที่ 6 ตอนที่1นี้ นักท่องเที่ยวสองคนเขาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง พนักงานต้อนรับกล่าวทักทาย นักท่องเที่ยวทักทายตอบ พนักงานต้อนรับถามว่านักท่องเที่ยวมีใบจองห้องออนไลน์มาหรือไม่ นักท่องเที่ยวส่งใบจองห้องให้ พนักงานต้อนรับแจ้งว่าเป็นการจองผ่าน Agoda ห้องคู่หนึ่งห้องสำหรับพักสี่คืน พนักงานต้อนรับทวนว่านักท่องเที่ยวจะคืนห้องในวันที่ 26 ธันวาคมใช่หรือไม่ นักท่องเที่ยวตอบยืนยันว่าใช่ สำหรับประโยค女士您好欢迎来到我们的酒店แปลว่า สวัสดีค่ะคุณลูกค้า โรงแรมของเรายินดีต้อนรับค่ะ คำว่า女士แปลว่าคุณผู้หญิง ในที่นี้จะหมายถึงคุณลูกค้า คำว่า你好แปลว่าสวัสดี คำว่า欢迎แปลว่ายินดีต้อนรับ คำว่า来到แปลว่ามาถึง คำว่า我们แปลว่าพวกเรา คำว่า的แปลว่าของ คำว่า酒店แปลว่าโรงแรม สำหรับประโยค 您好，我已经在线预定了，一间双人间，住四晚。แปลว่าสวัสดีค่ะ ฉันจองห้องคู่สำหรับคืนค่ะ คำว่า你好แปลว่าสวัสดี คำว่า我แปลว่าฉัน คำว่า已经แปลว่าแล้ว คำว่า在线แปลว่าออนไลน์ คำว่า已经แปลว่าจองล่วงหน้า คำว่า 了แปลว่าแล้วคำว่า一间หนึ่งห้องคำว่า双แปลว่าคู่คำว่า人แปลว่าคนคำว่า间แปลว่าห้องคำว่า住แปลว่าอาศัยหรือพักคำว่า四晚แปลว่าสี่คืน สำหรับประโยค你有您的预ม凭证吗แปลว่า คุณมีใบจองไหมคะคำว่า您แปลว่าคุณหรือท่านคำว่า有แปลว่ามีคำว่า的แปลว่าของคำว่า预งแปลว่าจองล่วงหน้าคำว่างแปลว่าอาศัยคำว่า证แปลว่าหลักฐานคำว่า มาแปลว่าไหมในที่นี้คือใบจองหรือเอกสารการจองห้องของโรงแรมนี้สำหรับประโยค当然在这里แปลว่า แน่นอน อยู่นี่คำว่า当然แปลว่าแน่นอนคำว่า在这里แปลว่าอยู่นี่ หรือควรพูดว่านี่ค่ะ หรือ นี่ครับก็ได้ สำหรับประโยค好的是在阿哥达上预定的一间双人房住四晚所以您们将在十二月二十六日离开对吗แปลว่า โอเค จองทางอโกดาห้องพักหนึ่งห้องสำหรับสี่คืน ดังนั้นคุณจะเช็คเอาจากโรงแรมวันที่ 26ธันวาคม ใช่ไหมครับ คำว่า好的แปลว่าดีหรือโอเคคำว่า ชิแปลว่าคือปาโกดาคำว่า ช่าง แปลว่าบนคำว่ายิง แปลว่าจองล่วงหน้าคำว่า的แปลว่าของคำว่า อีเยน แปลว่าหนึ่งห้องคำว่าช่งรีนฝังแปลว่าห้องเตียงคู่ โดยภาษาจีนจะเรียงลำดับคำว่า คู่ คน ห้องคำว่า จู แปลว่าพักคำว่าสี่วันแปลว่าสี่คืนคำว่า所以แปลว่าดังนั้นคำว่า你们แปลว่าพวกคุณหรือพวกท่านคำว่า将แปลว่าจะคคำว่า在แปลว่าที่คำว่าคำว่า12ภาษาจีนออกเสียงว่า12คำว่าหยวน แปลว่าเดือนในที่นี้คือเดือนธันวาคม ตัวเลข 26 ภาษาจีนออกเสียงว่า 26คำว่าแปลว่าวัน ในที่นี้คือวันที่ 26คำว่า离开แปลว่าออกจากคำว่า对แปลว่าถูกต้องคำว่ามแปลว่าไหมสำหรับประโยค完全正确แปลว่า ถูกต้องครับ คำว่า完全แปลว่าทั้งหมด คำว่า正确แปลว่าถูกต้องชัดเจน ในที่นี้อาจจะแปลว่าถูกต้องอย่างยิ่ง